ท่านผู้ชมนักนิยมตามรอบรับ นี่คือความสุขต่างบาความบันเทิงต่างพื้นที่ได้รับความนิยมด้วยดีมาโดยตลอดครับ ขอจบเบออันสูงเกียรที่รักและเคารพครับณปัจจุบันนี้เราคงย้อนยุคมีจัดการ แต่ไม่ใช่ของในตลาดกลับเป็นสิ่งที่สูงค่าอีกหนึ่งวงรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ประจักษ์ต่อสายตานี่คือคุณค่าของอัตลักษณ์ไม่ พวกเราทีมงานรุ่งอรุณเอเดอร์เทนขออนุญาตทำการเปิดวงและบูชาครูสองรอบสองจังหวะณวันนี้ครับ นำเสนอระบบยอดยุครุอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ นี้พวกเราทีมงานนักดนตรีและนังรำกว่า50ชีวิตนะครับเดินทางมารับใช้่องนองกระป๋องนะครับและบุคลากรสาวองกระป๋องด้วยนะครับออกระบบไฟเซ็ตเตรียมทำงานโดยทีมงานเราหน้าที่ là mất thì một ta rồi quay lại

Eh, eh, oh, salaku. Eh.